IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา การสร้างสื่อการสอนฟัง โดยใช้ Audacity ในคลิปที่ผ่านมาเราได้รู้จักเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันสำเร็จรูปที่สามารถใช้ในการฝึกทักษะการฟัง แต่บางครั้งเนี่ยผู้สอนอาจจะอยากสร้างสื่อการสอนฟังด้วยตัวเอง วันนี้เราจะมาใช้โปรแกรม Audacity อัดเสียงกันนะคะ Audacity เป็นโปรแกรมที่แจกจ่ายฟรี สามารถใช้อัดเสียงและ Mix เสียง ใช้งานค่อนข้างง่าย เหมาะกับการนำมาใช้สร้างสื่อการสอนสำหรับการฟัง อุปกรณ์สำหรับการอัดเสียงมีเพียงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และไมโครโฟน Audacity สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากหลายเว็บไซต์ เว็บไซต์หนึ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Audacity ได้ก็คือ จาก w w w a u d a c i t y t e a m o r g ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ Audacity มีทั้งสำหรับระบบ Windows และระบบ Mac หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว เรามาดูวิธีใช้กันค่ะ หลังจากติดตั้งโปรแกรมและเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว เรามาเริ่มอัดเสียงกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราต้องต้องค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดเสียงกันก่อน บนแถบคำสั่งด้านบน ให้เลือกคำสั่ง edit จากนั้นเลือก preferences เราจะเลือกหัวข้อแรกคือ devices เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ ที่หัวข้อ playback เราจะเลือกลำโพงที่ใช้ในการเล่นเสียงที่อัด ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งลำโพงคอมพิวเตอร์และหูฟัง ในที่นี้อาจารย์เลือกใช้หูฟังค่ะ จากนั้นในหัวข้อ recording ให้เลือกเครื่องมืออัดเสียงหรือไมโครโฟน จากนั้นเลือกว่าจะอัดเสียงในระบบโมโนหรือสเตอริโอต่อมาให้เลือกที่หัวข้อ quality เพื่อตั้งค่าคุณภาพเสียง เราสามารถเลือกอัดคุณภาพเสียงใน 4 ระดับ คือ ต่ำ กลาง สูงและดีที่สุด เมื่อเลือกคุณภาพที่ต้องการแล้วก็เลือกโอเคนอกจากการตั้งค่าผ่าน preferences แล้ว เรายังสามารถตั้งค่าบนหน้าแรกของโปรแกรมได้ บนแถบเครื่องมือเราจะเห็นรูปไมโครโฟน เราก็ตั้งค่าเลือกไมโครโฟน และระบบการอัดเสียงโมโน หรือสเตอริโอข้างๆ จะมีรูปลำโพง ก็ให้เลือกตั้งค่าลำโพงที่ใช้เล่นเสียง นอกจากนี้ เรายังสามารถเลือกระดับความดังของไมโครโฟนในการอัดเสียง และระดับเสียงลำโพงที่ใช้เล่นเสียงได้อีกด้วย ปุ่มที่สำคัญในการอัดเสียงมี 3 ปุ่มคือ ปุ่ม Record เพื่ออัดเสียง ปุ่ม Play เพื่อเล่นเสียง และปุ่ม Stop เพื่อหยุดอัดเสียง เมื่อพร้อมแล้วก็กดปุ่ม Record เพื่ออัดเสียงได้เลยค่ะ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฟัง ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฟังนับเป็นทักษะรับสารที่สำคัญทักษะหนึ่ง และเป็นทักษะแรกที่ต้องทำการฝึกฝนเพราะผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องฟังให้เข้าใจเสียก่อน จึงจะสามารถพูดโต้ตอบได้ ทักษะการฟังจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารด้วยเหตุนี้ ผู้เรียนจึงควรได้รับการฝึกฝนทักษะการฟังอย่างเพียงพอและจริงจังทั้งในและนอกห้องเรียนสำหรับการตัดแต่งเสียงก็สามารถทำได้ง่ายๆ เราเพียงแค่เลือกส่วนที่ไม่ต้องการให้เป็นแถบสีเทา จากนั้นเลือกคำสั่ง edit และเลือก cut นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกใส่ออฟเฟกเสียงต่างๆได้ โดยเลือกที่คำสั่ง effect ัดเสียงเสร็จแล้ว อย่าลืมบันทึกไฟล์ โดยเลือกที่คำสั่งไฟล์ และเลือก Save Project แต่ไฟล์ที่บันทึกจะยังไม่พร้อมใช้ จนกว่าเราจะแปลงไฟล์ เพื่อนำไปเปิดในอุปกรณ์อื่น ให้เลือกที่คำสั่งไฟล์ จากนั้นเลือก Export Audio ตั้งชื่อไฟล์และพื้นที่จัดเก็บ และคลิก Save เพียงเท่านี้ไฟล์เสียงของเราก็พร้อมใช้แล้วค่ะ โปรแกรม Audacity ยังมีลูกเล่นอีกหลายอย่างให้เลือกใช้ เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้โปรแกรมที่มีในระบบออนไลน์ หลังจากจบบทเรียนวันนี้ อย่าลืมไปทดลองอัดเสียงสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ แล้วนำไฟล์เสียงมาแบ่งปันกันนะคะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ